สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างและการจัดการข้อมูลในตารางนะคะ ซึ่งข้อมูลที่จะจัดเก็บในโปรแกรม Word นะคะ นอกจากจะอยู่ในลักษณะที่เป็นข้อความยาวๆ และก็เรียงต่อต่อกันมาเป็นย่อหน้าแล้วนะคะ ยังสามารถจัดเก็บในลักษณะตารางได้อีกด้วยนะคะ ซึ่งข้อดีของการจัดเก็บในรูปแบบของตารางนะคะ ก็คือ ช่วยให้เราเปรียบเทียบข้อมูลแบบเดียวกันนะคะ ให้เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะการจัดข้อมูลที่เป็นแถวแล้วก็เป็นคอลัมน์นะคะ จะช่วยให้เรามีความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้นนะคะ และคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างตารางที่รวดเร็ว สวยงามและทรงประสิทธิภาพค่ะ